พาทัวร์โรงพยาบาลก็แล้วพาไปดูสูตรนั้นสูตรนี้ก็แล้ว วันนี้ถึงคิวของห้องที่ใครๆก็คิดว่าน่ากลัวอย่างห้องผ่าตัด แต่คลิปนี้นะคะ จะทำให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนความคิดไปเลย เพราะอะไรตามอีกมาเลยค่ะ ทุกคนค่ะและตอนนี้นะคะ อิงก็ได้มาอยู่ข้างในห้องผ่าตัดแล้วค่ะ และนี่ก็คือเปลี่ยนชุดตามระเบียบของห้องผ่าตัดเรียบร้อยแล้วะคะ แต่ถ้าจะให้อิงแนะนำคนเดียวเนี่ย ก็กลัวว่าทุกคนจะได้ข้อมูลผิดๆเพราะฉะนั้นค่ะ เราต้องอาศัยเจ้าบ้านมาแนะนำนะคะ ขอต้อนรับนะคะพี่ปุ้ย ผู้จัดการสสวยแห่งบ้านห้องผ่าตัดค่ะปอบห้องผ่าตัดยินดีต้อนรับค่ะ เอ๋ คำทักทายดูแปลกๆจังค่ะพี่ปุ้ยเอาอันดับแรกเราก็ต้องมีการทักทายคนไข้ให้คนไข้แบบเขาจะได้ไม่รู้สึกแบบโดดเดี่ยวหรือกลัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะโดยส่วนมากคนไข้ที่เข้ามาห้องผ่าตัดอ่ะค่ะ กลัวทุกคนความคิดแรกทุกคนต้องอย่างนี้ก่อนเลยต้องกลัว ถ้าอย่างนั้นวันนี้อิงจะรบกวนพี่ปุ้ยเนี่ยพาอิงและคุณผู้ชมนะคะ ทัวร์ห้องผ่าตัดได้ไหมคะเผื่อ รยังไม่เคยเห็นและคิดว่าชีวิตนี้ฉันไม่อยากจะเข้ามาก็จะได้อ่ะดูผ่านคลิปนี้กันไปเดี๋ยวพี่ขอพาไปดูห้องรับรองคนไข้ ญาติคนไข้ที่เขามาอนั่งรอระหว่างคนไข้ผ่าตัดเนี้ยค่ะเราก็จะให้รอที่ห้องรับรองดังนนอนอังั้นเดี๋ยวไปดูกันทุกคนว่าห้องรับรองนะคะมีฟซิลิตี้อะไรบ้างค่ะ คือเราจะมี2ห้องนะคะ ก็คือห้องแรกเนี่ยก็จะเป็นห้องสำหรับคนไข้คนไข้ที่มาทำผ่าตัดเป็นแบบ OPD เคสนะคะคือก็คือวันเดียวกลับใช่ ถูกต้องมาทำเฉพาะการผ่าตัดแล้วก็กลับบ้านได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ห้องสำหรับญาตินั่งรอ ก็จะอยู่ห้องนู้นอ๋อเป็นห้องเป็นเล้าใหญ่เลยใช่ไหมคะ ก็จะมีโซฟาหูกว้างขวางมากนะคะอุ้มีทีวีให้ด้วย ใช่ มีทั้งห้องใหญ่ที่แบบนั่งรวมกันหลาย ๆคนแล้วก็ห้องเล็กที่แบบ กิใครอยากต้องการความเป็นส่วนตัวนิดนึงก็เข้าในห้องเล็กได้โอ้แล้วก็มีโซนเครื่องดื่มอันนี้คือหยิบได้ตลอดเลยไหมคะได้เลยค่ะโอ้โหถือว่าเป็นเซอร์วิสแบบรวมไปถึงญาติคนไข้ด้วยดีมากๆเลยอะทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะได้เข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วค่ะพี่ปุ้ยค่ะวันนี้เราจะเข้าไปดูห้องไหนดีคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องหนึ่งค่ะ เพราะว่าห้องหนึ่งเนี่ย เป็นห้องที่เราเพิ่งจะรีโนเวทมาใหม่ค่ะ ก่อนจะเข้าห้องนะคะ เราก็ต้องล้างมือกันก่อนค่ะเป็นมาตรการเหมือนแบบความปลอดภัยปลอดเชื้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องค่ะ ซึ่งอ่างล้างมือเนี่ยมันจะเป็นระบบที่เราจะไม่ไม่มีการสัมผัส เราจะใช้เป็นแบบระบบเซ็นเซอร์ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องความสะอาดความปลอดภัยเลยที่นี่เนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะคะ เรื่องความสะอาดความปลอดภัย ทุกคนคะแล้วตอนนี้อิงกับพี่ปุ้ยนะคะ ก็เข้ามาอยู่ในห้องผ่าตัดที่เป็นห้องแบบใช้ผ่าตัดจริงๆเรียบร้อยแล้วนะคะ ต้องบอกว่ามีการเปิดเพลงแบบฟังชิลๆตลอดเวลา บางทีคนไข้ทำผ่าตัดแบบ ฉีดยาชาเฉพาะที่ก็จะรู้สึกตัวตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะให้แบบให้คนไข้ฟังเพลงลดความกลัวไปในตัวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะและอีกอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของแพทย์มีบ้างเหมือนกันเวลาที่แบบทำผ่าตัดไปฟังเพลงไปอะไรแพทย์จะได้ไม่เครียดด้วย จะได้การผ่าตัดออกมาดีที่สุด อิงสังเกตมาหลายครั้งแล้วพี่ปุ้ยว่าทำไมแบบห้องผ่าตัดเราจะต้องใช้ไฟอลังการเบอร์นี้ อันนี้มันช่วยอะไรยังไงบ้างคะการผ่าตัดมันก็ต้องใช้แสงสว่างที่ปริมาณมากพอสมควรเนาะเพราะว่า การที่เราผ่าตัดเนี่ยค่ะ บางทีมันเข้าไปในช่องท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยแสงข้างนอกมันไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ถึง เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีไฟสำหรับการผ่าตัดโดยเฉพาะใช่ค่ะ เรื่องเตียงล่ะคะ ที่นี่นี่คือเราใช้เตียงขนาดนี้แบบเดียวเลยเหรอคะหรือยังไงใช่ค่ะ โดยส่วนมากเตียงผ่าตัดก็จะเป็นไซส์มาตรฐานแบบนี้นะคะ เวลาที่ทำผ่าตัดเราก็จะมีอุปกรณ์ที่สำหรับรับตัวคนไข้คนไข้ไม่ต้องกลัวตกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวตกวัสดุของเตียงก็จะเป็นเมมโมรี่โฟมค่ะก็จะลดลดการกดทับของคนไข้เวลาคนไข้นอนนานๆอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะไม่มีแบบรอยกดตามปุ่มกระดูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะ เตียงมันก็จะสามารถปรับอุ้ยนุ่มปรับได้ตามท่าที่แพทย์ จะผ่าตัดอะไรเงี้ยนอกจากเรื่องเตียงแล้ว เราต้องมาคุยเรื่องของความล้ำของเทคโนโลยีในการผ่าตัดของโรงพยาบาลของเรา เราใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยขนาดไหนคะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการผ่าตัดนะคะ อย่างในเรื่องของการผ่าตัดกระดูกเนาะเราก็จะมีเรื่องของการใช้นิวเกเตอร์ในการที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการผ่าตัดการผ่าตัดแผลเล็กนะคะมินิมอลอินเวสิฟเซอร์เจอรี่ค่ะในเรื่องของการผ่าตัดสองกล้องโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพแบบ 4K หรือใช้ เทคนิคการถ่ายภาพแบบ 3D ค่ะ ให้ภาพคมชัดเหมือนกันใช่ค่ะช่วยให้แพทย์ผ่าตัดแม่นยำเหมือนกันเลยแล้วอย่างของผู้หญิงอะอิงเคยได้ยินในเรื่องของการผ่าตัดแบบไร้แผล มันก็จะเป็นการผ่าตัดโดยใช้ช่องธรรมชาติของคนไข้แพทย์แต่ละท่านของเราก็จะมีความชำนาญในแต่ละการผ่าตัดไปเนาะค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผ่าตัดก็ไว้ใจเราได้ค่ะ เป็นไงคะทุกคน บรรยากาศห้องผ่าตัดเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงเรื่องการผ่าตัด อย่าลืมคิดถึงเรานะคะ วันนี้อิงกับพี่ปุ้ยขอตัวก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ